ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศมีความสำคัญดังนี้ 1. การรู้สารสนเทศช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การรู้สารสนเทศ เป็นทักษะที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ เนื่องจากการสอนและการเรียนรู้ในปัจจุบัน เกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และสารสนเทศได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจารย์และนักศึกษาไม่จำเป็นต้องดำเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียนเท่านั้น การเรียนรู้รูปแบบนี้ต้องอาศัยทักษะการรู้สารสนเทศ ของผู้เรียนเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน 2. การรู้สารสนเทศ ช่วยส่งเสริมเสรีภาพในการเรียนรู้ การรู้สารสนเทศของบุคคล จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงสารสนเทศ จากทั่วทุกมุมโลก และสามารถนำสารสนเทศ ออกเป็นความรู้เพื่อไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการส่งเสริมเสรีภาพ ในการเรียนรู้ของทุกคนได้อย่างแท้จริง 3. การรู้สารสนเทศ ช่วยสร้างทักษะการประเมินสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งต่างๆในปัจจุบันนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายได้แก่ กราฟิก เสียง ข้อความ และภาพเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดปัญหาการเลือกใช้สารสนเทศในการศึกษา การทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากสารสนเทศอาจไม่ได้รับการกันกรองขาดความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดปัญหาในการประเมินสารสนเทศที่ต้องการการรู้สารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต การรู้สารสนเทศมีความสำคัญกับทุกกลุ่มบุคคล และทุกสาขาวิชาชีพ เพราะทุกคนต้องอาศัยสารสนเทศในการทำงาน และดำเนินชีวิตประจำวัน การรู้สารสนเทศ ช่วยให้ข้อมูลการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น การซื้อสินค้า การเลือกสถานศึกษา การจ้างพนักงาน การลงทุน การเลือกผู้แทน และอื่นๆ รวมถึงเป็นพื้นฐานของเสียงในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีผลต่อการยกระดับหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิต 5. การรู้สารสนเทศ ช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานของบัณฑิต หน่วยงานหลายหน่วยงานในทุกสาขาวิชา ยังให้ความสำคัญกับการรู้สารสนเทศ โดยได้กำหนดให้การรู้สารสนเทศเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจากความรู้ในวิชาชีพและความสามารถทางวิชาการและทักษะเฉพาะตัวแล้ว ผู้จ้างงานส่วนใหญ่จึงต้องการบัณฑิตที่มีทักษะการรู้สารสนเทศด้วย บัณฑิตที่มีทักษะการรู้สารสนเทศจึงมีโอกาสมากที่จะได้รับการจ้างงาน การรู้สารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาก้าวสู่การทำงาน ทักษะการรู้สารสนเทศ จะช่วยฝึกปฏิบัติการศึกษา และค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ จึงถือได้ว่า การรู้สารสนเทศ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต